ลูกค้า Honda Big Win หัวหินนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเพชรบุรีนะครับ วันนี้ก็มานัดทานอาหารกันที่ปราณบุรีนะครับขี่รวมตัวกันจากบิ๊กวิงหัวหิน มาอุทยานแห่งชาติปราณบุรีนะครับ ที่ร้านปานัทีซีฟู้ดนะครับ ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด 16คันนะครับเมื่อกี้ผมนับได้ 16 คัน แต่ก็มีตามมาสมทบได้อีกนะครับ เห็นว่ามาตามสมทบทีหลังไม่ได้มา ตอนมาไม่ได้มาด้วยกันนะครับ แต่จะตามมาทีหลังนะครับอีกหลายคันเหมือนกันครับจากปานบุรีเดี๋ยวก็จะกลับหัวหินแล้วก็กลับเพชรบุรีนะครับว่าเราอยู่เพชรบุรีกันทั้งนั้นแหละครับขอบคุณมากครับที่ตามชม